มื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้เราทดสอบระบบ และทดลองเปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขการวัดค่าความชื้นที่เหมาะสมกับพืช และเวลาในการรดน้ำให้เหมาะสมกับลักษณะพืชและลักษณะของดิน ปรับปรุงเพื่อให้โครงงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ทดสอบระบบดูนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อดินแห้ง ระบบตรวจสอบได้ก็จะทำการปั๊มน้ำลงไปรดที่ตัวกระถาง เมื่อกระถางได้รับน้ำดินก็มีความชื้น ระบบก็จะหยุดการปั๊มน้ำโครงงานนี้เป็นโครงงานพื้นฐานสำหรับการทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ เราสามารถต่อยอด การใช้งานเข้าไปอีกมากมาย เช่น เพิ่มระบบตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติเข้าไป หรือสร้างระบบการควบคุมผ่านเครื่องรดน้ำขนาดใหญ่ โดยการใช้รีเลย์เข้ามาช่วย ปั๊มน้ำก็จะมีกำลังสูงขึ้น หรือทำเป็นระบบควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตและแสดงผลได้ สร้างระบบควบคุมแบบหลายจุด สร้างระบบวัดระดับน้ำคงเหลือจากแหล่งจ่ายน้ำ และสร้างระบบการแสดงผลผ่านทางหน้าจอ LCD ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความต้องการของนักพัฒนา